พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ชวนเยาวชนไทย ประกวดยังเมกเกอร์สคอนเทสปี 3 ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาขยะ มลพิษ และวิกฤตพลังงานครับ โครงการ Enjoy Science ยัง Makers Contest ปีนี้ ถึงจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ Green Innovation เพื่อเฟ้นหาสิ่งประดิษฐ์ที่เจ๋งๆ จากเยาวชนนักคิดนักประดิษฐ์ไทยมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นครับ โครงการ Enjoy Science Young Makers Contest การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 จัดประกวดในหัวข้อ c l e a n Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยสนใจเรียนรู้ในสาขาสเต็ม และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล ผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้จะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาและทริปร่วมงานแสดง งสิ่งประดิษฐ์สุดยิ่งใหญ่ Maker Fair Bay Area ที่สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Enjoy Science Young Makers Contest สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไทย โดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร่วมกับสวทช และหน่วยงานพันธมิตร